ค่ะดิฉัน ปริยนุชวุฒิชูประดิษฐ์ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสัมภาษณ์พิเศษ กับคนพิเศษพิเศษในวันนี้ค่ะ ที่จะมาไขปัญหาที่หลายคนสงสัยในประเด็นของการนำไอที มาใช้เพื่อการศึกษากันค่ะ ทุกท่านคงทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และเข้ามามีบทบาทในหลาย ๆ วงการ ไม่เว้นแม้แต่วงการการศึกษาค่ะ เพราะการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน จะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้มากขึ้น เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ง่ายต่อการทำความเข้าใจ และสนุกสนานในการเรียนรู้ คงไม่ดีแน่ ๆ ใช่ไหมคะ ถ้าผู้สอนยังคงสอนในรูปแบบเดิมๆอยู่ ถ้าต้องการให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ผู้สอนควรที่จะเร่งพัฒนาตนเอง พื่อนนำเทคโนโลยีเข้ามาบูรณาการใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องก่อนการนำเทคโนโลยีเข้าไปใช้ วันนี้เราได้รับเกียรติอย่างสูง จากผู้ที่คร่ำวอดในวงการการศึกษา ซึ่งไม่มีใครที่ไม่รู้จักท่านนะคะ รองศาสตราจารย์ ดร ถนอมพรเลาหะจรัสแสง สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ ปัจจุบันค่ะ สื่อทางด้านไอทีที่ไปใช้ในด้านการเรียนการสอนนี่มีอยู่จำนวนมากเลยค่ะอาจารย์บางทีเนี่ยอาจจะทำให้ผู้สอนเนี่ยเกิดความสับสน แล้วก็นำไปใช้ในทางที่อาจจะผิดผิดบ้าง อาจารย์พอจะแนะนำได้ไหมคะว่า มีวิธีการอย่างไรที่เราจะใช้ไอทีเหล่านี้มาใช้ในการเรียนการสอนได้บ้าง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานการสอนค่ะ พื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะ ขออธิบายโดยแบ่งประเภทของสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาออกเป็น 11 ประเภทค่ะ ประเภทที่ 1คือการใช้ไอทีเพื่อการนำเสนอค่ะ ปกติผู้สอนจะใช้ไอทีในการนำเสนอเนื้อหาประกอบการสอนเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะ ซึ่งผู้สอนก็จะนำเสนอเนื้อหา ทั้งที่เป็นข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวเสียงและวิดีโอ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียนค่ะค่ะ ปกติแล้วเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เขานิยมใช้ PowerPoint กันในการสอนการเรียนการสอน อาจารย์พอจะแนะนำโปรแกรมอื่น ๆอีกไหมคะ ค่ะ อยากจะแนะนำโปรแกรมที่ชื่อว่า p r e z i ค่ะ p r e z i เป็นโปรแกรมสร้างสื่อการนำเสนอออนไลน์ เป็นโปรแกรมที่สามารถแทรกข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวิดีโอ ได้เหมือน Microsoft PowerPoint นะคะ แต่มีลักษณะเด่นที่แสดงให้เห็นภาพรวมของเนื้อหาก่อน แล้วซูมลึกลงไปในเนื้อหานั้นๆ ได้ และยังสามารถกระโดดข้ามไปยังเนื้อหาต่างๆ ได้อีกด้วยนะคะ โดยไม่ต้องเรียงตามลำดับแบบ Microsoft PowerPoint สำหรับการจัดเก็บไฟล์ สามารถบันทึกไฟล์ไว้บนระบบคลาวด์ของเว็บไซต์ p r e z i ได้ หรือจะดาวน์โหลดไฟล์ลงมาเก็บไว้ในเครื่องของเราก็ได้ค่ะ แค่เริ่มต้นก็น่าสนใจมากแล้วค่ะอาจารย์ และประเภทที่ 2 คืออะไรคะ ค่ะ การใช้ไอทีเพื่อการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารผ่านบล็อกค่ะ บล็อกคือเว็บไซต์ประเภทหนึ่ง ที่ผู้ใช้สามารถเขียนแบ่งปันเรื่องราวต่าง ๆ ที่ตนเองอยากถ่ายทอดได้ และผู้เข้ามาอ่านบล็อก สามารถแสดงความคิดเห็นต่อท้ายข้อความในบล็อกนั้น ๆ ได้ ตัวอย่างของบล็อกได้แก่ go to know org and blogger com เป็นต้นค่ะ แล้วอย่างนี้ในฐานะของผู้เรียนผู้สอนสามารถนำบล็อกเนี่ยไปใช้ในการเรียนการสอนอย่างไรได้บ้างคะ ค่ะ ผู้สอนสามารถใช้บล็อกเขียนเนื้อหาที่สอนในชั้นเรียน หรือความรู้เพิ่มเติมไว้บนบล็อกได้ ทำให้ผู้เรียนสามารถทบทวนหรือเรียนรู้เพิ่มเติมค่ะ โดยผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นบนบล็อกของผู้สอนได้ นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถสืบค้นบล็อกของผู้รู้คนอื่น ๆนะคะ รวมทั้งเป็นผู้ใช้บล็อกเขียนเรื่องที่ตนเองเชี่ยวชาญ หรือสะท้อนความรู้ที่ได้รับจากการเรียนในแต่ละสัปดาห์ได้ค่ะปกตินี่นะคะ หนูใช้บล็อกในเรื่องของการเขียนเรื่องส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่ไม่นึกเลยค่ะว่าจะสามารถนำมาใช้ในเรื่องของการเรียนการสอนได้ด้วย และประเภทที่3ล่ะคะอาจารย์คืออะไรคะประเภทที่ 3 นะคะคือการทำงานร่วมกันบนเครือข่ายที่เราเรียกกันว่าวิกิค่ะ สงสัยไหมคะมันทำงานกันยังไงแน่นอนค่ะอาจารย์สงสัยมากๆเลยค่ะ วิกิคือเว็บไซต์ประเภทหนึ่งที่ผู้ใช้หลายคนสามารถเข้ามาร่วมกันเขียน แก้ไข หรือเพิ่มเติมบทความที่ตนเองสนใจนะคะตัวอย่างการนำไปใช้ในการเรียนการสอน ได้แก่โครงการวิกิบุ๊กหรือโครงการตำราออนไลน์ ซึ่งผู้สอนจะนิยมมอบหมายให้ผู้เรียนร่วมกันเขียนตำราออนไลน์ ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ สามารถอัปเดตเนื้อหาให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ผู้สอนสามารถเข้าไปคอมเมนต์ และร่วมเขียนได้อีกด้วยนะคะาจารย์คะวิกิแตกต่างจากบล็อกอย่างไรคะ วิกิเป็นเครื่องมือที่อนุญาตให้ผู้ใช้ทั่วไป สามารถใช้พื้นที่ทำงานร่วมกันได้ โดยไม่ต้องเป็นสมาชิก ในขณะที่บล็อกจำกัดเฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะคะ และประเภทที่ 4 คืออะไรคะ สำหรับประเภทที่ 4 คือ เครือข่ายสังคมออนไลน์ค่ะ เป็นการเชื่อมโยงผู้คนบนโลกออนไลน์ไว้ด้วยกัน ซึ่งเครื่องมือที่นิยมใช้กันมากในบ้านเราก็คือ Facebook ค่ะ มีผู้สอนจำนวนหนึ่ง ได้นำ Facebook มาใช้สื่อสารกับผู้เรียน รวมทั้งแบ่งปันเนื้อหา และสร้างลิงก์เชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนได้อีกด้วย ที่สำคัญคือผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว และให้ผู้สอนและเพื่อนๆเข้ามาคอมเมนต์ นอกจากนี้ ผู้สอนยังสามารถสร้างเครือข่ายกับผู้สอนด้วยกัน หรือผู้เชี่ยวชาญคนอื่น ๆ เพื่อแบ่งปันข้อมูลความรู้ร่วมกันได้ค่ะ ยอมรับเลยค่ะว่าส่วนใหญ่เนี่ยใช้ Facebook ในการโพสต์เรื่องกินเรื่องเที่ยวเป็นหลักเลยค่ะอาจารย์ และประเภทที่5ล่ะคะคืออะไรคะอาจารย์ คือการใช้นะคะแล้วก็แบ่งปันความรู้บน YouTube ค่ะ การนำ YouTube มาใช้ผู้สอนสามารถให้ผู้เรียนเข้าไปศึกษาเนื้อหา จากคลิปที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน และให้ผู้เรียนสะท้อนความคิด หรืออภิปรายจากการดูคลิปดังกล่าว ค่ะ รวมถึงมอบหมายให้ผู้เรียนที่มีความสามารถ ทำโครงงาน นำเสนอรายงาน หรือสนุปเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อหา ผ่าน YouTube ค่ะ ไม่น่าเชื่อเลยค่ะ ว่าเราจะสามารถใช้ YouTube ได้มากมายขนาดนี้ค่ะ แล้วอาจารย์คะประเภทที่ 6 คืออะไรคะคือการสอนผ่านเว็บเพจหรือเว็บไซต์นะคะ ซึ่งโดยให้ผู้สอนนะคะสร้างเว็บเพจหรือเว็บไซต์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเข้าไปศึกษาเนื้อหาต่างๆ ตอนนี้ก็ถือว่าได้รับความนิยมมาสักพักแล้วค่ะผู้สอนสามารถนำเว็บเพจหรือเว็บไซต์ไปใช้ได้ 2 ลักษณะค่ะ คือการจัดทำเว็บเพจหรือเว็บไซต์แนะนำเกี่ยวกับผู้สอน ผลงานทางวิชาการ รวมทั้งเอกสารและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะคะ หรือ 2. จัดทำเว็บเพจอินสตรักชั่นหรือการสอนบนเว็บ เพื่อนำมาใช้สอนเนื้อหาในวิชา หรือหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งซึ่งหลักการสอนบนเว็บ คือการนำทรัพยากรที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตทั้งหมด มาใช้้เกิดประโยชน์สูงสุดตั้งแต่การนำเสนอเนื้อหา การให้คำแนะนำการดำเนินกิจกรรม การให้ผลป้อนกลับ และการประเมินผล รวมทั้งการจัดหาเครื่องมือต่างๆ เช่นเว็บบอร์ดและแชทเพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับผู้เรียนค่ะ